คำให้คำเตือนรายการนี้เหมาะสำหรับคนอายุ 18 ปี ขึ้นไปควรได้รับคำแนะนำต่ำกว่า 18 ปีก็ควรได้รับคำแนะนำนะเว้ยเ้อาละครับผมก็กราบสวัสดีสวีดันกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะครับกับไอ้หำแหล่นะฮะวันนี้ผมก็จะพาไปดูมาเล่นเกมราคาหัวกับตันนะครับผมฮะกับทุน 474 นะครับเพื่อนๆนะ เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปอ่านพวกอัตราการจ่ายต่างๆของตัวเกมเพิ่มเติมกันได้นะครับผม วันนี้ผมจะไปเล่นเลยนะครับผมที่ 30 ปล่อยออโต้ไปก่อนเลยครับสิสิเปิดมามารุ้นกันว่าจะเป็นยังไงเงียบกริบเอามาคิวมาอุ้ยมาโอ้โหโอ้โหเคมาโอ้โหเอาเอาเปิดสามรับคิวเอาได้เอง รัวมากนาฬิกานาฬิกามาเต็มช่องไฟเบิ้ลโอ้โหช็อตนี้อือโอ้โหขนลุกหูอือไปหมดเลยเบิ้ลช็อตนี้เท่าไหร่ครับเจ็ดพันครับเพื่อนเออเอาเรื่องเอาเรื่องไปกันต่อครับผมมามาซะหน่อยมาซะหน่อยเนเงี้ยเงี้ยเงี้ยโอ้โหสเก็ตเตอร์สองอันอือหือสองเปิดโอ้โหเงียบไปเลยเพื่อน โอ้โหสมัยยังไงก็บวกมาเจ็ดพันละ ไปเจ็ดแปดสิบเลยเพื่อนนี่เป็นสูตรที่ผมใช้ไปตำมนะครับ ผมสลับเอาตัวระหว่างสิบสามสิบไปเรื่อยๆนั่นเพื่อนนะ ไปครับผม มาครับ เอาโอเคมาหนึ่งชุด เอามาให้แค่ชุดเดียวนะอืมตัววายมีตัววายแต่ไม่มีตัวเชื่อม มา อืมอืม สมัยเป็นไรไปแล้วอุ้ยสเกตเตอร์ มาสมัยเป็นไรไปแล้วไม่เข้าเลยเมื่อนเลยเอาคิวมาเวได้ไม่อืมไม่ได้อีกแล้วตัวเอตัวเวมาผลเรามาแับกลางไม่เข้าอีกแล้วเอาสกตเตอร์ไปยังไงเขียงขคงเสนอเกินเอาหยุดหยุดถือหนึ่งใะแอมอีกสักตัวเป็นไรไป อีกสักตัวมาไหมไม่มานะเอาเอาอย่างไรลุ้นอย่างไรลุ้น สักแคตเตอร์แคตเตอร์สักสี่ตัวมาเป็นละสี่สปินไปสิบครั้งเรื่อยๆนะอะไรครับผมแรกมา เอาเคมาตัววายแาวกลางเออได้เอมาอีกเก้าไปโอ้โหเอาคิวมาปวดเล่าปวดยังได้เคอยู่ปวดเล่าปวดเล่ามา เอาไอ้ดีโอ้โหปวดสิบห้าด้วยเคมาเออปวดสิบห้าไปดิเคเคไม่โอ้โหเคอืม เพื่อนในเลขจากนี้เอาเรื่องอีก6,440โอเลขสวยทีเดียวเชียวนะไปกันต่อครับผมเทมาเออขวดเหล่าไม่เข้าขวดเล่าไปเข้าไปแถวเทมาหนึ่งชุดมาขวดเล่าโอ้โหคนเพื่อนเลยอืมอืมาอีกันสองนะไปกันเอาขวดเล่ามาเทมาได้แน่นอนไม่รู้จะรุนอะไรก่อนดีเลยเมื่อกี้ อืมอืมเอาสามเปิดเอาเงียบกริบเอาคิว มาเคมาเอ๊แถวกลางเอาขวดเรลามาโอ้โหเต็มแถวไปเอ๊ะอืมอืมนะจับปี้บวกมาเท่าไหร่ครับผมเก็ดผันเลยเมื่อนึงเอาเรื่องไม่เอาเรื่องมาอีกสองเปิดเอาเอมาเคมาขวดเรลามาอืมเปิดหนึ่งครับผม หมดแล้วเรียบร้อยวเลยสี่สนาบินจากนี้บวกมาเท่าไหร่ก็มาดูกันเพื่อนลยบวกไหมหมื่นหกพันสองหกร้อยยี่สิบเพื่อนนะไม่เต็มคาราเบลดีจริง ไปครับอีกสิบแปดเปิดมาบวกมาสองหมื่นสามแล้วครับผมไปยาวๆไปยาวๆ เราได้มาสองหมื่นแล้วถือว่าเรา ได้เป้าที่ตั้งหมายไว้นะเพื่อนนะเราจะเงียบกลิบไปเลยเพื่อนไม่เข้าเลย เงียบกลิบไปเลยครับผมโอ้มาสักนิดสักหน่อยก็ไม่มีเลยนะเออเออมาสักหน่อยคิวมาทันแล้วเอออย่างไรนาฬิกา เคมาทานตั้งเ้าไปคิวอยู่หมดเล่าก็ได้ เออ นั่นแหละ เอ้าคิวมาเอาได้เคอะไรอย่างงี้ได้เคแล้วเออนั่นแหละมันเป็นอย่างนี้อือไปไงทันหกยังได้อยู่ยังได้อยู่ไปสองหมื่นสี่แล้วเมื่อเอาคิวมากดเล่าได้แน่นอน เอได้เคต่อเนื่องครับผม เอาไว้ดิเอมาแต่บนโอ้โหสองพันอืมอืมโวกมาอีกเท่าไรโอ้โหถือว่าเอาเรื่องนะอีกสองพันห้าครับเอาไปกันยาวๆแาไม่บทจะเงียบก็เงียบไปเลยบทจะมาก็มาเอาเรื่องนะมายังไงสองพันหกแล้วมายังไงจะให้อีกหรือเปล่าให้อีกหรือเปล่า อืมไม่เท่าเลย มาซะหน่อยอืม ตัวเอารวมเบ็ดร้อยเลยกันนะเพื่อนนะปล่อยเอาตัวไปสัสิบเปิดนะเพื่อนสิบเปิดสุดท้ายเหมือนเดิมครับผมสิบเปิดสุดท้ายไปกัน มารุ้นกันว่ายังไงครับเพื่อพับไม่เข้าผมพอเลยนะสิบเปิดนี้ไม่เข้าเลยดิผมพอเลยนะมาให้แค่นิดเดียวเพื่อนเบ็ดร้อยเลยนะ เบ็ดร้อยเลยนะมาซะหน่อยดิเฮ้ยเฮ้ยหมูสแคตเตอร์สองอัน ไม่เข้าเลยเพื่อนเลยห้าสิบเปิดนี้ผมจะพอเลยดีกว่าหรือด้วยความหมัอนไส้ดีเพื่อน เอาแม่เพิ่มแล้วกันนะเอาร้อยยี่ห้อไม่กล้าเป็นเยอะเอาไปครับผมสิบเปิดสุดท้ายเพื่อนมามารุ่นกัน เปิดได้เงียบเปิดที่สองมาเออ มันตั้งนี้ ักหน่อยปลาไหลไป ขอชุดยี่แจกใส่กระพริบหน่อย เอาคิวมาเออมันต้องอย่างนี้โอ้หเพ็่นเลยช็อตนี้ โอ้โหเต็มคาราเบลเต็มคาราเบลโอ้โหยุดยอดจริงๆเพื่อนเลยโอ้โหสองหมื่นสี่แบบปวดไปครึ่งแสนแล้วครับเพื่อนอืมมา มา มาอีกทีมาอีกทีสี่เปิดเพื่อน โอ้โหไครึ่งแสนไปแล้วนครึ่งแสนไปแล้วีกเรียบร้อยสบายใจแล้วมโอ้โหเอาดิ เอาดิสบายใจแล้วมแต่ครึ่งแสนันี้เอาเรื่องบุกไปาันห้าแล้วมเาสแคปร์ไว้ยังไงเลยเฉยเลยอีกสักอัน อีกสักวิ่งเลยอีกแล้วนึกว่าจะมุดมาไม่หมานะว่ายังไง หายไปเลยโอ้ยนึกว่าจะมาสักหน่อยนะไม่ เอาครั้งสุดท้ายผมจะพอแล้วกันนะมันนะเอามาอย่างไรอยู่ เอ้าฉะนั้นไม่เป็นไรอ่ะผมจะพอเท่านี้แล้วกันนะเพื่อนนะ เดี๋ยวเราไปถอนกันเลยแล้วกันนะครับผมห้าบวกมาห้าหมื่นสี่มันเลย ถอยถอนไปเลยห้าหมื่นสี่ไปสิถอยหื่นครับผม